เพลง เพลงนี้คือ เอ่อ ชื่อเพลงว่ากฎเกณฑ์พินาศนะฮะคล้ายๆกฎธรรมชาติแหละแต่ว่ามันอันนี้คือพินาศคือประมาณว่าความหมายคือทำด้วยน้ำมือของมนุษย์เองนะ เชิญรับฟังครับ thank you ุกสิ่งพินาืสึนามิสึนามิสึนามิ อดีตครั้งตะการ เป็นที่กล่าวขา thân thay, hay lay lại สัญญาณของความพินาศเที่ยวกาลควันน้ำมือคน มักมีเหตุผลของผู้สร้าง pun belaka วิดและรัฐบาล หรือจะบ่ายค้านมากมาย ไอ้นู่นไอ้นั่น ไอ้นั่นไอ้นี่ อย่างโน้นอย่างนั้น อย่างนั้นอย่างนี้ ไม่จบสักที บาดเทศบาดไป ไอ้นู่นจะเอา ไอ้นี่อยากได้ โอ้ชิบหายมึงมองกันบ้างไหม รือจะฝ่ายค้านมากมายไอ้นู่นไอ้นั่น ไอ้นั่นไอ้นี่ อย่างโน้นอย่างนั้น อย่างนั้นอย่างนี้ ไม่จบกันสักทีประเทศ โบชิบหายมึงมองกันบ้างไหมลูกหลานคนไทยเขาไม่รู้เรื่อง สวัสดีครับ ผมให้ไปเป็นบทเพลงที่13แล้วกัน ผมแต่งเองแล้วกันตรงนี้ ครับ ก็ฝากไว้นิดนึงครับลูกหลานคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องนะ รับกรรม